โอส สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคาราเต้นะครับ คาราเต้แบ่งเป็นหลายสาย และแบ่งเป็น2ประเภทได้ดังนี้นะครับ 1. คือคาราเต้ฟูลคอนแทคเช่นเคิรกชินซินเคิรกชินอาชิฮาร่านะครับ 2. เป็นคาราเตโดซึ่งนิยมฮิตกันในประเทศไทยนะครับ เช่นโคจูริวกับโชโดกังนะครับ เป็นการต่อยสแนปกลับนะครับ วันนี้ผมจะพูดถึงโอเวอร์ออลของท่ากาตาหรือท่าล้ำของคาราเต้นะครับเป็นนันโซโนอิจิ แล้วผมขออนุญาตแบ่งเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทที่สำคัญ ก็คือท่าหนึ่งเป็นอังเงโอเกะหรือไฮบ็อกนะครับแล้วก็เป็นท่าหมุนเป็นเกดัมมาลายนะครับ ผมขออนุญาตพูดเป็นทีละท่านะครับท่าหนึ่งคือท่าไฮบ็อกนะครับ หรืออังเงโอเกะอังเงโอเกะคือการบล็อกอยู่เหนือศีรษะประมาณ1กำปั้นนะครับและจะไม่ยกไหล่ เราจะไม่ปิดไปทางนี้เยอะไป เพราะว่า เราจะไม่มองเราจะมองไม่เห็นศัตรูนะครับ หรือไม่เราจะไม่เปิดเกินไปเพราะว่าหมัดสามารถเข้ามาโดนหน้าเราได้นะครับเราแล้วเราก็จะไม่ชิดเกินไปด้วยครับ เพราะมันสามารถกระแทกเข้าหน้าเราเวลาศัตรูต่อยนะครับ ขออนุญาตสาธิตนะครับ เช่นโอสเราจะใช้การทวิสต์ข้อมือเป็นการส่งแรงขึ้นไปข้างบนนะครับ ครับแล้วท่าต่อไปครับเป็นท่าเกดามาลายเป็นท่าบล็อกขานะครับ เราจะปิดตรงกลางก่อนนะครับ เป็นการป้องกันเผื่อเจอคนที่เล่นเดอร์ตี้ไฟหรือว่าเตะอวัยวะสำคัญของเรานะครับ เราจะใช้มือการบล็อกตรงกลางก่อน แล้วสะบัดออกไปด้านข้างนะครับ เป็นการบล็อกขา ลองดูนะครับ เตะโอส ถ้าเราบล็อกอย่างนี้เราก็ยังเจ็บอยู่ครับ เพราะว่าแรงขาแน่นอนว่ามันมันมีมวลมากกว่าแรงแขนนะครับ เราส่วนมากการใช้จริงเราก็เลยจะเป็นแบบเตะเป็นการหมุนอ่อนนะครับ เพื่อลดแรงตอนเขาเหวี่ยงระยะมา มันจะลดแรงได้นะครับ แต่ตอนนี้จะมาพูดถึงท่ารวมนะครับ ก็คือท่านี้แล้วก็หมุน ว่ามันใช้ยังไงนะครับ ผมขออนุญาตพูดของท่าอังเงโอเกะแล้วหมุนไปเดชิบาลายนะครับว่ามันใช้ยังไง บางคนคงคิดว่าอังเงโอเกะคือคนปล่อยข้างบนนะครับ แล้วมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเราหันจะมาเตะ เราเราก็เลยหันไปปัดนะครับ อย่างนี้ ซึ่งมันผิดนะครับ เพราะว่าในเรียลไฟหรือชีวิตจริงนะครับไม่มีใครที่แบบมาต่อยแล้วเตะเป็นสเต็ปอย่างนั้นนะครับ ผมจะบอกวิธีการทำที่ถูกต้องนะครับ ว่ามันท่านี้มันใช้ยังไงนะครับ อังเยเกะคือการปัดบนนะครับ บางสำนักเขาจะใช้การแบมือเปิดนะครับ เพื่อเป็นการจับข้อมือข้างๆ และหมุนไปเดชิบาลายถ้าถ้าหมุนก็คือจะชิดมาก่อน ส่วนแขนก็อยู่งนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็หมุนมาตรงนี้ปัดเดชิบาลายคือการทุ่มนะครับ ทุ่มลง เดี๋ยวผมขอทำให้ดูอีกรอบแบบเร็วๆนะครับ